ตัวแพงนะดอกนี้ โอ้โหยังมาต่อโอหยเมื่อกี้กุหลาบอะตัวแพงนะโอ้โห ดอกนี้ สอ2 9 2 บาทนะโอ้โหอย่างเอาอะ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 ไปสัก 30 หมุนนะ เปิดยุทธใหม่ลองดูนะ โอ้โหเข้าเลยหรือเปล่า เข้าเลยหรือเปล่าไม่เข้านะ ตกใจนะนึกว่าปั่นทีแรกจะเข้าเลยนะอ่ะโอ้โห มีวายมาเชื่อม ดอกสีชมพูยังต่อนะเกมนี้ก็จ่ายดีนะเฮีย เคยมาเล่นทีหนึ่งแล้วก็แตกดีเหมือนกันนะ ไป แต่วันนี้เฮียทุนมา 2,000 นะ ค่อย ๆ เล่นโอ้โห วายเต็มแถว ขนาดนี้ ดอกนี้คูณไปละ15 นะตอนนี้ อืมคูณ 15 48 บาท ยังมาต่อนะ เฮ้ย คูณ 20 ไปอีก 48 บาทยังมาต่อ คอมโบไปอีก โอ้โหใบคัฟเวอร์ก็มานะ ดอกนี้เท่าไหร่โห เงินรางวัลเมกะเลยนะ356 บาทจัดไป ้แตกดีนี่วาเกมนี้ไปนะ ตอนนี้ขอทำคอมโบไปก่อนนะ วันนี้เฮียก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะ ไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะแต่ก็ยังมาเล่นนะโหอยากให้คนดูดูนะว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะ ตอนนี้กำไรก็ 200กว่าบาท แล้ว นะ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเทอร์โบไปเลยว่ะ เฮ้ยโหบอกเปิดเทอร์โบโห ตัวนี้ถ้านำคอมโบได้มันตกมาเป็นฟรีเกมแล้วนะโห ไม่ได้ว่ะนึกว่าจะได้ฟรีเกม เอ้า วายมาเชื่อมสองแถวอย่างนี้ ก็จ่ายไปสิครับ จ่ายไป เอ้า มีวายตกมาอีกตัวหนึ่งนะอย่างนี้ ตกมา ตกมา โอ้โห ชุดสารแหเลยดอกนี้ เท่าไหร่ 412บาทนะ โอ้โหปะ อีกห้าหมุนนะ หืมเอ้ยโหเรียงกัน สวยจัดเลยนะ ดอกนี้ยังไปต่อ คูณสิบ คูณสิบโห ดอกบัวคูณสิบแปดสิบบาท เอ้ย ใบโคเวอร์ยังมาต่อ โห ดอกนี้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะ โหรับมารับมา โอ้ เบ็ดแปดบาทก็แตกหนักเหมือนกันนะเนี่ย เอาเรื่องเหมือนกัน นะ นี่ ขอไปเบ็ดยี่สิบเลยว่ะเอา สักสามสิบหมุนนะปะเปิดเทอร์โบไปหมุนไปยาวๆเลยนะ อืมสเก็ตเตอร์ลงมาแค่สองตัว อ่ะจ่ายมาก่อนป๊อปป๊อปป๊อปไม่จ่ายเลย โอ้โห บบบบบบไม่จ่ายเลยนะอ่า มีวายมาสองแถวอย่างนี้นะขอคอมโบไปก่อนนะโอ้โหตัวแพงนะดอกนี้โอ้โหยังมาต่อโอ้โหเมื่อกี้กุหลาบอะตัวแพงนะโอ้โหดอกนี้2,292บาทนะโอ้โหยังเอาอะโอ้ยจริงก็เลิกได้นะเนี่ยโอ้ยยังคอมโบไปต่อนะ โอ้ยลงไปเบ็ด20นี่แตกดีจัดเลยนะ ลองดูนะแนะนำเบ็ด20แล้วตอนนี้นะ ชั่วโมงนี้เอาไม่อยู่แล้วนะเฮียตอนนี้อ่ะโ้ยังไปต่อนะโอ้ดอกกุหลาบมาอีกแล้ว คูณ10ไปดองนี้โอ้ยหหยุดไม่อยู่จริง ๆ423มานะ โอ้โหจัดไปไป ตอนนี้เฮียก็มีทุนไปต่อแล้วนะโอ้โหอ่ะโอ้โห แตกมาอีก แตกมาอีก แตกมาแตกมา ตอนนี้มีทุนไปหาฟรีเกมแล้วนะ โอ้โห คูณสิบไปอีก 200 ยังมาต่อไปครบเมื่อดอกนี้ โอ้โห สีี่ร้อยย่สิบแปดบาท ยังเอาเลยวะไป อีกสองหมุนสุดท้ายนะ ไปอืมอย่าขออนุญาตไปเบ็ดห้าสิบดีกว่า ขอสัก 30 หมุนนะลองดูนะ เอาเบียดห้าสิบเข้า ฟรี เกมอ่ะ โอ้โห เจอ ฟรี เกม แล้วนะ คง จะได้เลิกนะ ดอกนี้โอ้โห วาย มาเชื่อมสองแถวขนาดนี้ ตัวแพงจ่ายนะ โอ้โห ตอนนี้คูณ 30 ไป แล้วนะโอ้โห ูณ30 ดอกนี้เท่าไร เงินรางวัลเมกะ2,145 บาทนะโอ้โหกำไรนะ ตอนนี้ อย่าบอกเลยว่าเย่าหนีดีกว่า นะ ฟรีเกมเข้าเรียบ ร้อยแล้วนะ โอ้โห ไปดีกว่านะ ตอนนี้ก็แตกยับยับเลยนะ โอ้โหอีก 5 หมุนสุดท้ายนะอ่าใบโคเวอร์จ่ายมาก่อนนะ ดอกนี้อีก 4 หมุน โอ้โห วาย เรียง ตัว กันอย่างสวยอะ่ะ คูณไปดอกนี้ยังมาต่อดอกบัวตัวแพงโอ้โหคูณ9 2,430โอ้โหดอกนี้2,977บาทนะโอ้โหตอนนี้เราบวกมา5,500แล้วนะโอ้โหเอาเฮียไม่อยู่จริงๆว่ะดอกนี้ เอาได้ฟรีฟรีเกมนะอย่างนี้ ได้่อหมุนเพิ่มนะเดี๋ยวดูหมุนเพิ่มมา 3 หมุนนะโอ้ยอย่างเอาอ่ะ อีก2หมุนเอา้าวายมาเชื่อม2แถวเรียงตัวกัน สวย ๆ ขนาดนี้ ยังมีตัวแพงจ่ายคูณ 55 เข้าไปแล้วดอกนี้ ใบโคเวอร์จ่าย มา อีกโอ้ยอย่าง เอาอ่ะ ดอกนี้เท่าไหร่ 2,845 บาท โอ้โห จุนเนียมา 2,000ตอนนี้บวกไปหมื่นกว่าแล้วนะ โอ้โห อย่างเอาอ่ะหมุนสุดท้ายนะจะเป็นยังไงนะ มีวายลงมาเชื่อมต่อดอกนี้เต็มแถวเต็มกระดานคูณ 60 นะ คูณ 60 ใช้พี่ดีดอกนี้บ้มไม่สาามพันเก้ร้อยโอ้โหคูณเจ็ดสิบไปแล้วดอกนี้ ยังมาต่อคูณ70 350 โอ้โหดอกนี้เท่าไหร่ 8,742 บาทเลิกทันทีนะโอ้โหเหี่ยวทุนมา 2,000ตอนนี้บวกมา 20,000กว่านะโอ้โหเท่าไหร่ 17,130 เลิกดีกว่านะ โอ้โห โอเค นะ วันนี้เฮียก็ทุนมา2,000นะ ตอนนี้เฮียบวก มา 20,000 กว่านะโหยเลิกดีกว่านะ ยังไงลองมาตามกัน ดูนะเกมนี้แนะนำเลย นะ เกม Butterfly b o s s o m ค่าย PG นะ แตกดีจัดๆเลยนะ ยังไงใครชอบเกมไหนหรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาข้างใต้เดี๋ยวเฮียจะมาจัดให้นะส่วนวันนี้เฮียบอกมาละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียเพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแตกดีจัด